กันนะคะการหอมกระติกน้ำคือหอมกระติกน้ำหรานี่คือของแถมเจลแอลกอฮอลสอง เป็นปากกานะคะของชิ้นต่อไปเลยค่ะ ของชิ้นต่อไปก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเองที่ถัวปากเลยนะคะใส่ลงไปนะคะจะหากาว เจอเป็นชั่วโมงเลยแต่เราตัดออกเพื่อแต่สุดท้ายมันอยู่ เราเพิ่งรู้ด้ว่าการเป็นแม่ค้าออนไลน์ทั้งงานหนักและชอบของบอยกว่าคนอื่น